ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนครีมสมุนไพรผ่อนคลายกล้ามเนื้อสูตรนาโนอิมันเจล ปวดไหล่ปวดหลังปวดขาเป็นอาการความเจ็บป่วย ที่มาพร้อมกับอายุที่มากขึ้น และยังเป็นส่วนหนึ่งของอาการออฟฟิศซินโดรม ที่คนวัยทำงานหลายคนต้องเผชิญด้วยครับ นักวิจัยไทยจึงได้ใช้เทคโนโลยีนาโน ช่วยยกระดับการผลิตครีมสมุนไพร สูตรนาโนอิมัลเจล เพื่อให้สามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับ สวทช พัฒนาสูตร อิมันเจล ที่มีอนุภาคนาโน สำหรับใช้ยกระดับการกักเก็บน้ำมันหอมระเหยจากไพรและขมิ้นชัน ซึ่งเป็นสมุนไพร ที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการเมื่อยล้า และอักเสบของกล้ามเนื้อ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนประกอบของอนุภาคนาโนไขมัน จึงทำให้สามารถเข้ากับองค์ประกอบเจลได้ดี จึงไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง อีกทั้งเนื้อบางเบา ไม่ทิ้งคราบมัน และคราบเหลืองบนผิวหนังและเสื้อผ้า ปัจจุบัน ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทวิปเพอร์จำกัดเพื่อผลิตเป็นครีมผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ภายใต้ชื่อ เชอร์มายเฮอร์บันบอดี้ครีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิจัยและพัฒนา โดยนานอนเทคสวทช